Thank you. คือแอปพลิเคชันสำหรับจัดการงานเอกสาร สามารถจัดการเอกสารได้เหมือนกับโปรแกรมจัดการเอกสารทั่วไป ทั้งจัดรูปแบบข้อความ รูปแบบเอกสาร แทรกวัตถุต่างๆ เช่น ตาราง รูปภาพ ทำงานได้ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ สามารถแชร์เอกสารและทำงานไปพร้อมกันได้ โดยหากมีการแก้ไขเอกสาร ในกลุ่มที่ถูกแชร์ ก็จะเห็นการแก้ไขแบบเรียลไทม์ แล้วก็ยังมีระบบแชทในแอปพลิเคชันที่สามารถสนทนากันได้โดยตรงอีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังมี Google Slide ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อนำเสนอ สามารถใส่ข้อมูลสำหรับนำเสนอ สามารถตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อความน่าสนใจ สามารถแทรกรูปภาพ แทรกวิดีโอ ทำภาพเคลื่อนไหว และยังมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับนำเสนอสื่อได้ อีกแอปพลิเคชันที่น่าสนใจก็คือ Google Sheet เป็นแอปพลิเคชันประเภทตารางคำนวณ สามารถใส่ข้อมูลประเภทต่างๆ สามารถจัดรูปแบบของตาราง ใส่สูตร ใส่ฟังก์ชัน เพื่อคำนวณหรือประมวลผลข้อมูล และสามารถสร้างชาร์ตจากข้อมูลได้ เพียงแค่มีบัญชีของ Google ก็ล็อกอินเข้าไปใช้งานได้เลย มาเรียนด้วยกันนะ